ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่บาคาร่ากันเช่นเดิมนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เป็นรูปแบบเทคนิคบาคคาร่านะครับแบบรูปแบบการนับแบบถอยหลังเป็นแบบคู่ขี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ผมจะนับตั้งแต่ตัวแรกเลยก็แล้วกันนะฮะรอบนี้นะครับ นับไป1 2 3 4นะครับ4 ตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบขี้นะครับ เราก็จดไปนะฮะให้มันเป็นขี้นะครับ อ่าต่อไปเราก็ไปนับตัวถัดไปนะฮะก็นับย้อนหลังไปทั้งหมด 4 ตัวนะครับ 1 2 3 4 ตัวนี้ก็จะเป็นที่ขี้เช่นเดิมนะครับ เราก็จดไปนะฮะเป็นขี้ทั้งหมด 2 ตัวนะครับ ทีนี้เราจะต้องรอให้ออกอีก 2 ตัวนะครับ เราถึงจะเข้าไปเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูในรอบนี้กันนะครับ ว่ามันจะออกเป็นตัวไหนนะครับ แล้วก็ไปรอในวินถัดไปอีกสักวินหนึ่งนะครับทำไมผมถึงมาเริ่มตั้งแต่ต้นๆเกมเพราะว่าเพื่อนก็จะสามารถที่จะมองได้แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ อ่าในรอบนี้ก็ออกมาเป็นน้ำเงินนะครับ เราก็นับไป 1 2 3 4 นับจากตัวสุดท้ายเลยนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นคู่อีกแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเป็นคู่นะครับเราก็เขียนไปนะฮะ ทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับ ก่อนที่เราจะเล่นนะครับ เราจะนับย้อนหลังไปทั้งหมดนะครับ 4 ตัวนะฮะ แล้วเราถึงจะเข้าไปเล่นนะครับ ในรอบนี้ผมอาจจะเก็บแบบไม่เยอะนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะอธิบายค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ อาจจะเก็บประมาณสัก3วินนะฮะเดี๋ยวดูตามเวลานะครับถ้าเกิดเวลามันค่อนข้างเยอะ ก็อาจจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอดูรอบนี้ก่อนดีกว่านะฮะอ่า ในรอบนี้ออกมาเป็นแดงนะครับ ก็นับไป 1 2 3 4 รอบนี้ก็เป็นตัวคู่อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เขียนไปนะครับ ทีนี้นะครับสำหรับรูปแบบนี้นะฮะผมจะเล่นก็คือผมจะเอาตัวแรกเลยไปเล่นนะครับ ก็คือ 1 2 3 4 ในตัวนี้นะฮะมันจะเป็นรูปแบบขี้ผมจะเล่นขี้ไปทั้งหมด 4 ไม้ติดเลยนะครับเราก็นับไป 1 2 3 ดู 3 ตัวสุดท้ายทำไง ให้มันเป็นขี้ก็ลงไปเป็นน้ำเงินนะครับ อ่ะ โอเคนะฮะ ผมเล่นตาละ 20 บาทนะครับ มาดูกันเลยดีกว่า นะฮะสำหรับในวีที่1นะฮะ จะเป็นยังไงนะครับ ก็จะเก็บประมาณสัก 4-5 วินพอ นะฮะ ถ้าเกิดว่าเวลามันค่อนข้างที่จะไม่ยาวเกินไปนะครับ แต่ถ้าว่ามันอาจจะตามไม้ไกลอาจจะลดเหลือประมาณ 3 นะครับเอามาดูรอบนี้กันนะครับ รอบนี้ผมเล่นไปที่ขี้นะฮะ อ่าโอเค รอบนี้ผมผิดไปนะครับ มันออกไปที่คู่อีกแล้วนะครับ เราก็จดไปนะฮะ ทีนี้ไปต่อกันที่ไม้ที่ 2 เลยนะครับ ไม้ที่ 2 ก็จะเล่นที่ขี้อีกเหมือนเดิมนะครับ ก็นับไป 1 2 3 รอบนี้ผมจะลงไปที่แดงนะครับ รอบนี้เดินไป 60 นะครับ อ่าโอเค เรียบร้อยนะครับ มารอลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับในวิดีโอหนึ่งนี้นะครับ ผมจะเล่นในแต่ละชุดก็คือจะเอาตัวที่ 1 เป็นตัวสำคัญนะครับ แล้วก็จะเล่นไปทั้งหมด 4 ไม้ติดเลยนะครับ ก็คือจะแทงไปที่ถ้ามันออกเป็นกี้ก็เล่นไปที่กี้เลยนะฮะแต่ถ้าออกเป็นคู่ก็จะเล่นไปที่คู่นะครับอ่ารอบนี้นะฮะ น่าจะผิดอีกรอบหนึ่งแล้ว ก็จัดไปนะฮะ ไปต่อกันไม้ที่อ่าไม้ที่ 3 กันนะครับ ผมก็มัวแต่ดูชีตนะฮะ อ่ะโอเคไม่เป็นไรผมรอบนี้ก็จะเล่นไปที่ขี้อีกเช่นเดิมนะครับ นับไป 1 2 3 เราก็ลงไปที่แดงนะครับ ในรอบนี้จะลงไปทั้งหมด 140 บาทนะครับ อ่ะมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับในวินที่1นะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าหลุดในไม้ที่ 4 ก็ใช้การนับแบบเดิมนะครับ แล้วก็เล่นแบบนี้นะฮะ ไปประมาณสักรอบละ4 5 วิงก็พอนะครับ แล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับ ได้ไหมรอบนี้ดูดูแววแล้วน่าจะได้อยู่นะฮะ โอ้โหเจอกงมานะครับ แบบนี้เซ็งไปเลยนะฮะอืมออกมาเป็นน้ำเงิน ก็ จัดไปต่อเลยนะฮะไม่รู้ว่าแต้มมันขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวออกไปอีกสักหน่อยนึงเลยกว่าไม้สุดท้ายนะฮะเราก็จะเล่นที่รูปแบบขี้เช่นเดิมนะครับอ่ะโอเค ในรอบนี้ผมจะลงไปเป็นน้ำเงินนะครับ เป็นทั้งหมดก็คือ 300 นะครับ ทันหรือเปล่าอ่าทันอยู่นะฮะ มาดูกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ก็คืออยู่ในไม้ที่ 4 แล้วนะครับ ดูซิว่าจะหลุดไหมอ่ารอบนี้น่าจะผ่านนะครับโอเคนะฮะหนึ่งวินผ่านไปนะครับทีนี้เราก็มาเล่นในวินที่ 2 ต่อเลยนะฮะเราก็นับแบบที่เราจดไว้เมื่อกี้ ก็คือตัวที่1เนี่ยนะฮะมันจะออกไปที่ผมรู้สึกว่าแต้มมันไม่ขึ้นนะครับ มันทำให้เรางงเนาะเวลาบางทีดูแล้วแต้มมันขึ้นช้านะครับอ่ะโอเครอบนี้นะฮะรอบนี้ผมจะเล่นไปที่คู่นะ ก็รอบนี้ก็จะลงไปเป็นน้ำเงินนะครับอ่ะโอเค ลงทันพอดีเป๊ะเลยนะครับ เกือบไม่ทันนะฮะโมจะออกไปข้างนอกห้องโถงใหญ่นะครับ รอบนี้เราจะลงไปที่คู่นะฮะอ่าแบบนี้สวยนะฮะเจ็ดแต้ม อ่าเรียบร้อยนะครับ ถือว่าเราชนะ 2 วินติดเลยนะครับ ถ้าเราชนะในวินที่ 1 เนี่ยให้เราหยุดรอไปอีก 3 ตัวนะครับ เราถึงจะเข้าไปเล่นต่อนะครับ ก็คือให้มันแบ่งเป็นชุดชุดละ 4 ตัวนะครับ แต้มมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับ ต้องได้ออกไปสักรอบหนึ่งแล้วแหละ ผมว่านะ วันนี้รู้สึกว่าแต้มมันไม่ขึ้นนะครับ อ่าโอเคขึ้นแล้วรอบนี้ก็น้ำเงินมันจะมีทั้งหมด 4 ตัวนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรารออีกประมาณ 3 ตัวนะครับเราถึงจะเข้าไปเก็บไม้ที่ 3 นะครับ ผมจะได้ประมาณ 3 วินพอนะครับสำหรับในรอบนี้นะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอธิบายค่อนข้างที่จะแบบละเอียดเลยนะครับ อ่า รอบนี้อ่าออกมาเป็นน้ำเงินอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นที่คู่นะครับ เราก็จดไปนะฮะเห็นไหมฮะแต้มมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับ รอบนี้ก็ออกไปอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกัน โอ้โห รู้สึกว่ามันจะดูยากนิดนึงนะครับ น้ำเงินมาทั้งหมด5นะฮะตอนนี้ อ่าเหลืออีกประมาณ 2 ตัวนะครับ เราถึงจะเข้าไปเล่นนะครับ อ่ามาดูรอบนี้กันดีกว่านะครับ อ่ารอบนี้ก็ออกมาเป็นน้ำเงินอีกรออีกรอบหนึ่งนะครับโอเค นะฮะ เป็นรูปแบบมังกรนะครับ ทีนี้เราก็จะรออีก1ตัวนะครับ แต่มมันไม่ขึ้นอีกแล้ว ผมก็ต้องออกไปข้างนอกอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ บางทีมันก็ขึ้นง่ายนะ บางทีมันก็ช้านะฮะอ่ะโอเคนะครับ รอบนี้น้ำเงินมาทั้งหมด6นะครับ รอในรอบนี้ก่อนนะฮะว่ามันจอกเป็นตัวไหนแล้วเราจะเข้าไปเล่นในไม้ถัดไปนะครับ คือเราจะแบ่งเป็นอย่างละชุดชุดละ4นะครับ โดยการเล่นเป็นรูปแบบคู่หรือรูปแบบขี้นะฮะในตัวที่1ถ้ามันออกมาเป็นคู่ เราก็เล่นคู่ไปทั้งหมด 4 ไม้ติดเลยนะฮะถ้ามันออกเป็นขี้เราก็เล่นไปที่ขี้เช่นเดียวกันนะครับ รอบนี้อ่าวัดคนละใบนะครับน้ำเงินมา 4 แต้มอ่าโอเค ออกมาเป็นน้ำเงินนะครับ เป็นรูปแบบมังกรนะครับ โอเครอบนี้นะฮะอ่าออกไปข้างนอกอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน แต้มมันไม่ขึ้นนะครับ มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันในวินที่3นี้เลยนะครับ รอบนี้ผมก็จะเล่นไปที่คู่นะครับ ถ้าแบบนี้ก็คือตาน้ำเงินเลยนะครับอ่ามาดูกันเลยดีกว่า ถ้ารอบนี้ชนะผมก็จะขอลาเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับเล่นประมาณ 3 วินพอนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการนับนะครับมันอาจจะช้านะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้จะออกมาเป็นตัวไหนนะฮะ โอ้โห รอบนี้โดนเลยนะฮะ อ่ะโอเค มันออกไปเป็นแดงนะครับ มันตัดไปที่แดงละ เป็นรูปแบบขี้นะครับ แต่แต้มมันไม่ขึ้นนะ อ่ะออกไปข้างนอกอีกรอบหนึ่งแล้วกัน อย่าบอกนะว่าต้องออกไปทุก ๆตาเลยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับ แดงขึ้นแล้วทีนี้ผมก็จะเล่นไปที่คู่อีกรอบหนึ่งถ้าออกแบบนี้นะฮะหนึ่งสองสามเราก็ลงไปที่แดงเลยนะครับ 60 บาทนะครับ ในรอบนี้เป็นไม้ 2 นะฮะ มาดูกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้จะเป็นยังไงอ่าสามกับเจ็ดนะครับไหวไหมไม่ทันอีกแล้วนะฮะ สลับไปเป็นน้ำเงินอีกแล้วนะครับ รอบนี้ก็ออกไปที่ขี้อีกแล้วนะฮะอ่าไปต่อกันเลยนะครับ ตอนนี้แต้มรู้สึกว่าจะขึ้นแล้วนะ ไปต่อไม้3กัน เราก็จะเล่นที่คู่นะครับนับไป 1 2 3นะครับเราก็จะลงไปที่แดงอีกรอบหนึ่งนะครับ รอบนี้ 140 นะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับ มาดูกันเลยดีกว่า ถ้ามันหลุดในไม้ที่ 4 ก็ใช้วิธีการนับแบบเดิมนะครับ แล้วก็ทบเป็น ไม้5ไม้6ไม้7ไม้8นะครับทุกเทคนิคที่ผมเล่นผมจะมีทุนอยู่ประมาณ 8 ไม้นะครับโอกาสมันหลุดยากนะครับ อ่ามาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะถ้ารอบนี้ชนะก็จะขอลาเพื่อนๆเลยนะครับ โอเค เรียบร้อยนะฮะ9เลยนะครับ รอบนี้ ก็ถือว่าเดินดีนะฮะสำหรับรูปแบบนี้นะครับ แต่ต้องให้เราตั้งลิมิตในการเล่นด้วยนะฮะอย่าเล่นนานเกินไปนะครับเล่นนานมีโอกาสพลาดได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะก็ฝากเพื่อนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป แล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ